การเตรียมพันธุ์สำหรับโยนกล้า การเตรียมพันธุ์โยนกล้าเป็นการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องการพื้นที่ราบเรียบสำหรับวางถาดเพาะกล้า มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่ขนาด 12คูณ15 ตารางเมตรสำหรับวางถาด 50-60 ถาดปลูกข้าวได้ 1 ไร่ 2. เตรียมวัสดุปลูกขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ประกอบด้วยดินละเอียดที่เท่าแกลมขุยมะพร้าวอย่างละเท่าๆกัน คลุกให้เข้ากัน 3. โรยวัสดุปลูกลงในถาดครึ่งหลุม 4. นำเมล็ดข้าวแห้ง หรือข้าวที่แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน อัตรา 3-4กิโลกรัมต่อไร่หยอดลงหลุม 3 เมล็ดต่อหลุม 5. หว่านดินตามลงไปให้เสมอปากหลุม เกลี่ยดินอย่าให้ล้นปากหลุมเพราะจะทำให้รากข้าวพันกัน 6. นำถาดไปเรียงต่อกันในพื้นที่ที่เตรียมไว้ แล้วใช้กระสอบป่านปูทับบนถาด พื่อเวลารดน้ำจะไม่ทำให้เมล็ดข้าวกระเด็นออก และช่วยรักษาความชื้น 7. รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็น 8. เมื่อข้าวอายุ 15 วัน หรือมีใบ 2-3 ใบ สามารถถอนกล้าออกจากถาดนำไปโยนได้ แต่ก่อนหน้านั้นต้องงดการให้น้ำหนึ่งวัน เพื่อให้วัสดุปลูกแข็งตัวจับรากข้าว